อูดอูดหมูเป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่น่ารัก ตัวอ้วนกลม ผิวสีชมพู กินจุและเจ้าหมูยังมีบุญคุณกับมนุษย์มากมาย เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารได้หลายชนิด และยังเป็นสินค้าอาหารที่ตลาดต้องการอยู่ตลอดเวลา อาชีพเลี้ยงหมูจึงเป็นอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ที่ยั่งยืนมาเลี้ยงหมูกันดีกว่าครับ แต่ก่อนที่เราจะพาไปดูวิธีการเลี้ยงหมูสร้างรายได้ เรามาฟังประวัติความเป็นมาของการเลี้ยงหมูในประเทศไทยกันก่อนนะครับ แต่เดิมการเลี้ยงหมูของเกษตรกรไทยเลี้ยงกันหลังบ้านเป็นส่วนใหญ่ โดยให้กินเศษอาหารที่มีอยู่ ดังนั้นผู้เลี้ยงประเภทนี้จึงเลี้ยงหมูกันเป็นจำนวนมากไม่ได้ เลี้ยงไว้เพียงบ้านละ2าตัวเท่านั้น ผู้เลี้ยงเป็นอาชีพจริง ๆ มีน้อยมาก ส่วนใหญ่ที่เลี้ยงไว้จำนวนมาก ก็มักจะทำอาชีพอื่นๆอยู่แล้วด้วย เช่น เป็นเจ้าของโรงสีเป็นต้นครับเราก็มีการเลี้ยงหมูมานานแล้วครับ ประเทศไทย ถ้าเป็นสมัยก่อนๆแรกเริ่มก็อาจจะมีหมูพื้นเมือง แล้วก็อาจจะเลี้ยงเป็นหลังบ้านไม่ได้ใหญ่โตมากนัก ต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงครับ มีการผลิต มีการนำพันธุ์ต่างประเทศเข้ามานะครับ มีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น มีฟาร์มเพราะนั้นโรงเรือนการปรับ อุณหภูมิต่างๆ ความชื้นและการกำจัดมูลอะไรต่างๆ เนี่ยก็เป็นระบบมากขึ้นนะครับสำหรับแหล่งที่มีการเลี้ยงหมูกันมากในประเทศไทยนั้น ก็ได้แก่ภาคกลาง โดยเฉพาะที่จังหวัดนครปฐมราชบุรี ชนบุรี สุพรรณบุรี และฉะเชิงเซาเป็นต้นสำหรับสายพันธุ์หมูที่เลี้ยงทางแถบภาคกลางนี้ จะไม่มีพันธุ์พื้นเมืองเลย ในภาคอื่นๆ ก็จะมีจำนวนค่อนข้างน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นหมูสายพันธุ์ต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งหมูพันธุ์ต่างประเทศที่นิยมเลี้ยงกันได้แก่ พันธุ์แลนเรส หมูพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเดนมาร์ก เป็นหมูประเภทเบคอนที่ดีที่สุด เจริญเติบโตและมีเนื้อคุณภาพดี มีสีขาวตลอดลำตัว แต่อาจจะมีจุดดำบนผิวหนังได้บ้างลำตัวและหลังค่อนข้างตรง ใบหูใหญ่และปรกจมูกตรงคางเรียบ ให้ลูกดกและเลี้ยงลูกเก่ง ในประเทศไทยมีเลี้ยงกันอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะภาคกลางของประเทศมีเลี้ยงกันมากครับ หมูพันธุ์ลาชไว้หมูพันธุ์นี้ในสหรัฐอเมริกาเรียกว่าพันธุ์ยอร์กเชอร์ถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษ เป็นหมูประเภทเบคอนที่ให้เนื้อมาก เติบโตเร็ว มีสีขาวตลอดลำตัว หัวโตปานกลาง หูตั้ง ตัวเมียให้ลูกดกและเลี้ยงลูกเก่ง หมูพันดูร็อก หมูพันดูร็อกมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหมูประเภทเนื้อขนาดใหญ่ รูปร่างหนา ความยาวของลำตัวสั้นกว่าหมูพันแลนเรส และพัน์ลาชไว้สะโพกใหญ่เด่นชัด มีสีตั้งแต่แดงเข้มไปจนอ่อน หัวมีขนาดปานกลาง หูย้อยไปข้างหน้า และหมูพันลูกผสมต่างๆ ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ต่างประเทศด้วยกัน ส่วนใหญ่จะเริ่มเติบโตเร็วเป็นที่นิยมกันมากในการเลี้ยงเป็นหมูขุนนั่นเองครับ ปัจจุบันการเลี้ยงหมูก็ก้าวหน้าไปจากเดิมมากครับ วิธีการเลี้ยงและการผสมพันธุ์ก็ได้รับการปรับปรุงมากขึ้น มีการสร้างคอกและโรงเรือนให้หมูอยู่ ผู้เลี้ยงก็ให้อาหารผสมที่มีคุณค่า การเลี้ยงหมูทุกวันนี้จึงเปลี่ยนจากการเลี้ยงแบบหลังบ้าน2-3ตัว มาเป็นการเลี้ยงหมูเพื่อการค้ากันมากยิ่งขึ้นครับ การเลี้ยงแบบหมูหลุมนะครับ อันนี้อาจจะต่างไปจากหมูที่เลี้ยงมากๆ ที่ฟาร์มใหญ่ๆแบบอุตสาหกรรมนะครับ มันก็จะมีการเลี้ยงโดยการปรับเรื่องระบบโรงเรือนเรื่องคอก ให้ได้สามารถใช้ประโยชน์นะครับทรัพยากรในท้องถิ่นได้นะครับเรียกว่าวัสดุปูคอก ตอนหลังก็สามารถเอาวัสดุปูคอกเนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับเป็นปุ๋ยทำการร่วมกับการเกษตรอื่นๆปลูกผักผักผลไม้นะครับสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ต้องมีระบบการกำจัดมูล อะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับถ้าเป็นฟาร์มใหญ่ๆนะครับก็จะมีมูลออกมาเยอะมีของเสียขับถ่ายออกมาเยอะ แต่ระบบมูลหลุมจะไม่มีจะอยู่ในตัวนั้น แล้วก็ที่จะออกมานั้นอ่ะมาคลุกเคล้ากับวัสดุรองพื้น และสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ เพราะนั้นจะดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ จะดีในเรื่องของคุณภาพซากคือหมูออกมาเนี่ยก็จะกินอร่อยเนื้ออร่อยมากกว่าหมูในระบบฟาร์มอุตสาหกรรมเหล่านั้นนะครับ การเลี้ยงหมูหลุม ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรครับ ซึ่งปัจจุบันการเลี้ยงหมูหลุมก็อาจจะยังไม่แพร่หลายมากนักทำให้หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหมูหลุมว่าเลี้ยงแบบไหน มันดียังไง และบางคนอาจจะยังมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการเลี้ยงหมูแบบเดิมๆ ในตอนหน้าเราจะตามไปดูการเลี้ยงหมูหลุมแนวใหม่ ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรหลายๆ ด้าน ตามไปดูกันในตอนหน้านะครับอูดอูด ยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มหมูหลุมของผมครับ